เรื่องนี้พี่โน้ตให้ชื่อเรื่องว่าไงดีพี่ป้าสั้นๆเลยป้าแค่นี้เลย แค่นี้เลยอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวพี่โน้ตเองไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเพื่อนในหน่วยกู้ภัยด้วยกัน อืมได้ไป อ่า ประสบพบเจอแล้วก็ได้คุยอืมกับทางทางทาง คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มาก่อนทางนั้น แล้วก็นำมาเล่าอืมผมเองก็ได้ไปดูบ้านหลังนี้ทีหลัง หมายความว่าเป็นเรื่องที่คนใกล้ตัวเราให้ฟังแต่สุดท้ายก็ได้ไปเหมือนว่าไปตามย้อนรอยไปเจอไปดู ไปดูสถานที่นั้น อ่ะก็ได้คำตอบว่าเพราะอะไร อ่ะเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงนะฮะ พี่โน้ตมา เรามาเริ่มย้อนกลับไปพศ2537นับย้อนกลับไปตอนนั้นผมยังเข้าทำกู้ภัยอยู่ได้น่าจะแค่สอบน่าจะแค่ปีกว่าเพราะผมทำปี 36 ใช่ไหมช่วงกลางกลางปี37ถ้าจำไม่ผิด นั้นน่ะก็คือ ผมก็เสร็จงานเสร็จจากที่ที่ทำงานก็ไปที่หน่วย ครับใช่ไหมก็พอดีเจอเพื่อนชื่อบัตคนหนึ่งครับซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งอาทำงานคู่แข่ง่ด้วยกันอืมก็เห็นมันคุยกับเพื่อนๆคนอื่นอยู่ไล้วก็เดินเข้าไปถามเอ้ยคุยอะไรกันวะอะไรประมาณนี้บอกเฮ้ยพวกเราคุย เรื่องไอ้เรื่องลี้ลับกันอยู่ไอ้เราก็มองคราวที่เราคำคบลี้ลับตรงไหนอะไรยังไงอืมเอออะไรประมาณนี้อยากรู้ก็นั่งฟังดิครับล้วก็ฟังตอนเรานั่งกันอยู่ตรงตรงหน้าหน่วยใช่ไหม ่าแล้วก็เล่าฟังปเลัตอนก็เล่าเริ่มเล่าว่ามันจะเป็นแบบมันมีบ้านหลังนึงซึ่งมันเป็นบ้านมือสองมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาตัวตัวตัวผู้ชาย ซึ่งเป็นผัวเนี่ยเขาก็ไปทำงานที่ไต้หวันยังไม่กลับมา อืส่วนตัวส่วนตัวภรรยาเนี่ย ก็จะอยู่กับลูกสองคนลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งครับอ่าซึ่งเหมือนกับว่า เราก็เลยบอกเด็กบอกจู่ๆเราก็เบรกเบรกบัตขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวที่พูดถึงเนี่ยมันเรื่องอะไร พอดีมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังไงวะงั้นก็ค่อยฟังแล้วกัน แล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยหาคำตอบเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย แม้แต่เจ็กที่เขาคุยอะที่เป็นหัวอืมตอนนี้เขาก็มาอยู่แล้วเหมือนกันครับ คือเราก็งงไม่อยู่คืออะไร เขาเพิ่งจะเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเอง เดี๋ยวแล้วลูกเมียเขา่ะ ลูกเมียเขาตายประมาณหกเดือน ก่อนที่แฟนตอนก่อนที่เจ็กเขาจะเสียตายครับเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าใช่เขาตายทางบ้าน ตายทางบ้านเลย ไปก่อนก็คือตัวภรรยาลูกสองคน เออ จากนั้นประมาณหกเดือนให้หลังครับ หัวตามไปคนหมายความว่าบ้านหลังนี้ ตายยกบ้านตายยกบ้าน แล้วสถานที่ที่พี่ไปดูก็คือตอนนี้เป็นบ้านร้างตอนนี้ปัจจุบันนี้น่าจะยังอยู่แต่เป็นบ้านร้างไปแล้วอยู่ในย่านของรอบนอกก็แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าฝั่งรอบนอกฝั่งทนนี่แหละฝั่งทนนอกฝั่งนอกฝั่งไหนฝั่งทนฝั่งทนมีสองฝั่ง อ่า สมุดหรือฝั่งนะ ปากน้ำดินคร อ่า ของนครดิอ่โอเคอ่าก็บ้านหลังเนี้ย คือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงพี่ป้าแต่เริ่มเล่าใหฟังว่าเนี่ย ตอนที่ ตอนที่พี่ตอนที่เมียเขาเนี่ย ไปซื้อบ้านหลังนี้มปเป็นบ้านมือสองก็ต้องการต่อเติมบ้าน แต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้ ไม่ค่อยเชื่อ ไม่รู้จีตภรษสาทุวงจุ้ยหรือว่า ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผงผีครับคือทำบุญแต่ไม่เคยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ ก็เลยกลับไปสั่งให้กับพอซื้อพอซื้อบ้านต่อมาใช่ไหมบ้านมีอสองครับแล้วให้ผู้รับเหมาไปจ้างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้าน อืม แบบสไตล์ใหม่เพื่อรับ แฟนจะกลับมาแฟนแฟนเขาเนี่ยทำงานที่ไต้หวัน อืม จะกลับมาอีกไม่กี่วันครับก็คือเร่งเหมือนกับเร่งเร่งผู้รับเหมาเนี่ย อืม ให้ทำเหมือนกับให้ทำอ่าให้ต่อเติมบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่ให้สูงขึ้นในสไตล์แบบจีนๆที่เขาชอบครับก็เลยทำผู้รับเหมาชุดแรกที่มา อนแรกก็วันสองวันแรกเนี่ยเขาก็ต่อเติมบ้านไปเรื่อยตามแบบที่ที่ที่ตัวที่ตัวผู้หญิงเขากำหนดใช่ไหมแต่พอทำตามแบบแล้วเนี่ยก็ทำได้แค่สองวันปกติเนี่ยผู้รับเหมาจะทำช่วงเช้าเสร็จแล้วก็เหมาช่วงช่วงช่วงเย็นถึงสามทุ่มอันเนี้ยแค่สองวันเท่านั้นอ่ะพอวันที่สามเขาบอกกับตัวเจ๊ก็คือขอเรียกเป็นเป็นเมียเขาแหละเรียกเป็นเจ๊เพราะว่าคนงานเรียกเจ๊ไหมเจ๊ผม อ่าชุดผมเนี่ย ผมขอเลิกงานแค่สี่โมงเย็นนะ ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงห้าโมงหกโมงไปถึงสามทุ่มผมไม่ทำแล้วนะเจ๊ก็บอกเอาทำไมอ่ะพอดีผมต้องกลับไปดูบ้านกลับไปดูบ้านกลับไปดูเมียดูลูกแล้วกลับทุกคนไปได้ล่ะต้องยกชุดไปอ่ะยกชุดเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะครับก็มาทำ แค่ตอนเช้าจนถึงสี่โมงเย็นซึ่งงานมันล่าช้า งานมันล่าช้าตอนนั้นก็คือตัว อ่า ตัวของหัวหน้า หัวหน้าผู้รับเหมาหัวหน้าคนงาน ครับ วันหนึ่งเขามาตรวจงาน เพราะเขาตอนแรกเขาปล่อยลูกน้องทำใช่ไหมอ่า เขามาตรวจงานเขาก็เลยคุยกับลูกน้องลูกน้องเขาบอกว่าเออผมอยู่ได้แค่สี่โมงครับทั้งหมดทุกคนเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรเขาบอกเหมือนกับคนงานบอกว่าเหมือนเขาช่วงหลังสี่โมงไปเขาเจอบางอย่างขณะเขาทำงานันอยู่เขาเจอบางอย่าง เพราะว่าบ้านที่ทำเนี่ยจะมันจะเป็นแค่ชั้นล่างกับด้านข้าง บ้านที่ซื้อต่อมาตอนแรกมันเป็นเป็นเป็นสนามหญ้าใช่ไหมขึ้นรถใช่ไหม อันนี้เขาเขาต้องการเพื่อจะปูเทปูนเพื่อกันงูเลี้ยวเที่ยวขออืมจะเทปูนทั้งหมดเลยรอบบ้านซึ่งรอบรั้วเลย แล้วก็จะมีแค่ปลูกต้นไม้แค่ด้านหน้าด้านหน้ารั้วแล้วดูจากแบบจากอะไรแล้วก็คือ หัวหน้าเขาก็งงๆว่าทำไมออกแบบมาแบบนี้เขาก็เหมือนกับว่าช่วงเย็นอ่ะคนงานเขาก็ขอกลับกก่อนสี่โมงกว่าครับเขาบอกอ่ะกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูดูงานเนี่ยประมาณว่าหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวกูดูงานเองเขาขณะกำลังนั่งเขียนแปลนอยู่แปลนงานก่อนจะกลับใช่ไหม ประมาณสี่โมงกว่า เกือบห้าโมง ลูกน้องก็ทยอยกลับหมดแล้วเขาก็นั่งอยู่นั่นนะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครับ ก็กินเวลาเข้าไปเกือบหกโมงเย็นละอ่าฮะบ้านที่ต่อเติมอยู่ด้านล่างเนี่ยครับ ก็ยังไม่มีไฟ ถูกไหมจะมีแค่ชั้นสองจะมีแค่ชั้นสองที่ที่ที่ อ่า ที่ตัวที่ตัวเจ้าของบ้านที่เป็นภรรยากับลูกอ่ะเขาจะไปรับมาช่วงเย็นก็จะอยู่จากข้างบนใช่ไหมหัวหน้าคนงานก่อสร้างนั่นแหละ เขาก็นั่งก้มหน้าเพราะว่าอยู่ด้านข้างหันหน้าเข้าทางด้านข้างบ้านผนังด้านข้างบ้านด้านข้างอ่าส่วนด้านซ้ายมือเขาก็เจอประตูหน้าบ้านที่คนสามารถเดินเข้าไปได้แล้วประตูหน้าบ้านเขากับประตูหลังบ้านนะมันจะเป็นแบบสองล็อกหนึ่งแล้วก็สองตรงโถงบ้าน ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นโถงที่เป็นห้องครัวประตูมีทั้งหมดสามบานครับหนึ่งสองแล้วก็สามหลังบ้าน จะตรงกันหมดแล้วทีนี้เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนคนกำลังลากถุงถุงกระสอบปุ๋ยกระสอบทราย ผ่านข้างหลังบอกเอ้ยห็นไม่ไหนบอกจะกลับบ้านยัง ไม่กลับอีกขณะเขาเขียนอยู่เขาไม่ได้หานเหมือนลูกน้องที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอืมเขาเหมือนจะไม่ได้ยินหรือเปล่าเขาก็วางปากกาแล้วก็หันไปบอกเอ้ยยังไม่กลับอีกเหรอ อืมเจ้าหมาพันไปเขาตกใจแล้วสะดุ้งก็ไม่ดีแล้วก็เดินถอยไปหลังจนหลังติดเราถามนะเองฟังมาจากใครวะ ก็คนงานชุดนี้ก่อนจะยะก่อนจะออกก่อนจะไม่ทำต่อไม่รับงานต่อเล่าให้เจ๊ฟังครับ แล้วเจเขาเล่าให้เฮียฟังเฮียเขาว่าขอเขาตายเขาเล่าเขาเขาเล่าให้ปู่ฟังครับ เออแล้วเขาเจออะไรเขาบอกว่า จริงไม่จริงไม่รู้นะเขาบอกเนี้ยจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าเด็กเขาบอกเขาเมียเขาเล่าว่า คนที่เป็นผู้รับเหมาอ่ะคนนั้นผู้รับเหมาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยบางอย่างที่ได้ผ่านหลังที่เขาคือเป็นลูกน้อง มันไม่ใช่ มันเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงแต่คือดำคล้ำอ่ะ คือดำแดงหน้าคล้ายๆหน้าขยักแต่ไม่มีเขี้ยว นุ่งจูงกระเบนสีแดงดึงขึ้นมา สูง ๆ เลย แล้วมือ อ่ะจำเขาจำข้อเท้า คนละล่างกับพื้น เดินผ่านหลังไปเฮ้ยผมฟังแล้วคิดว่าน่าจะเป็นน่ะ นายดิริยะ ฉะนั้นแหละ ผมบอก เฮ้ย จริง อ่ะเขาเห็นงั้นเลยว่าใช่ แล้ว ก็ บอกว่าสิ่งที่โดนลากอยู่เป็นผู้ หญิงร้องโอดโอยด้วยร้องโอดโอยบอกไปกูไปกูไปกูกูไม่ไปกูไม่ไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคือ แล้วลูกผู้ชายรูปน้าสูงใหญ่เขาบอกเราก็ถามว่าแล้วเตียงเขาบอกว่าใหญ่แค่ไหนป้าบอกว่าแทบถึงเพดานเลยสูงจนถึงเพดานคุณตู่สูงมากนะครับ แล้วก็หันมามองหันมามองผู้รับเหมาแต่ไม่สนใจมาหันมามองแล้วก็ไปแล้วก็ลากผู้หญิงนั้นไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาลากผ่านหลังเฮ้ยตัวนั้นมันเป็นป่าช้าเร่าหรือเปล่าวะครับ บ้านที่เขาสร้างครับฟังก่อนฟังให้จบก่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดสินฟังให้จบก่อน ปาะกันต่อไปพอมาอีกวันหนึ่งปุ๊บเขามาบอกเจ๊ เจ๊อ่า ผมกับลูกน้องเนี่ยบอกแค่ตอนเย็นนะสี่โมงแล้วหลังสี่โมงจำไม่ทำละ เพราะเดี๋ยวไม่มีแต่คนจะไม่ว่างกันครับ แล้วคนงานทยอยไม่ยอมมาทำงานกันหายไปทีละคนทีละคนทีละคนไม่ยอมมาทำงานกัน สุดท้ายเหลือแค่สองคนงานไม่ขยับเดี๋ยวเขาก็ลงมาบ่นมาว่าเนี่ยทำมาเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว เนี่ยอย่ที่ดิงเนี่ยโหฉันก็จะกลับแล้วอะไรประมาณนี้ครับ เขาก็บอกว่าอาเจ๊รบกวนเปลี่ยนชุดใหม่ได้ไหม ผมขอยกเลิกงานทั้งหมดเลย เจ๊เขาก็งงว่าทำไมแต่เขายังไม่บอกอะไรเขาบอกเราจะจะเปลี่ยนใช่ไหมครับครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมขอเก็บของเลยนะเขาเก็บนั่งลงนั่งร้านเก็บเครื่องมือขึ้นรถกระบะลูกน้องมาสองคนก่อนที่เขาจะออกมาจ่ายตังค์เจ๊เขาถาม อ้าวทำไมถึงไม่ทำถามจริงเลยล่ะเจ๊ผมอยู่ไม่ได้หรอกครับบ้านเจ๊บ้านหนึ่งนีซื้อมาซื้อมามือสองเหรอเออใช่ มันมีอะไรเหรอ คนขับรถซึ่งเป็นหัวหน้า ก็ลงมายืนคุยหน้ารถอืยืนคุยกับเขา บอกเหตุการณ์ทุกอย่างเจ๊ไม่เชื่อเขาบอกตาฝาดยังไม่ข้ามเลยจะมีผีที่ไหนออกมาครับอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้แหละแต่ลูกน้องเขาเจอกันหมดจนทุกวันเนี้ยเขาจับไข้หัวโขนเขาไม่กล้ามาแล้วลูกน้องบางคนที่เราที่เราให้ ให้กับหัวหน้าเขาฟังเขาบอกว่าเขาบอกว่าบางคนเนี่ย เดินบักเดินผ่านหลังแบบไม่มีหัวก็มีครับ เดินหัวไม่มีแบบบางทีก็เป็นเป็นวิญญาณลอยผ่าน เป็นผู้หญิงลอยผ่านคือ มาแบบลักษณะแบบไม่ซ้ำ กันเลยก็คืองงผมฟังแล้วก็งงว่าอะไรกันแน่ วะคือบ้านหลังนี้มันคืออะไร อ่ะ แล้วพอเขาเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุด อ่าผู้รับเหมามาผู้รับเหมาล่อคนใหม่มาปุ๊บเขาเห็นบ้านเขารับงานมาแล้วเขามาดูบ้านตอนเช้าเขาพูดกับเจ๊เจ๊เหมือนเขามีความรู้ตรงนี้อืมเจ๊ผมว่ามันแปลกๆนะใครคนออกแบบบ้านนะเจ๊อ๋อฉันคนเขียนแบบเองโปวดฉันชอบเฮ้ย เป็นคนเขียนเองผมอยากให้อยากให้บ้านเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ หมายถึงว่าไม่ได้มีความรู้ด้านเกี่ยวกับการออกแบบใดๆก็แล้วแต่แต่อยากให้เป็นแบบนี้ตามที่เขาสั่งออกแบบแบบนี้ ใช่ตามที่เขาสั่งขออโทษนะครับ ขอโทษนะชิมก่อนอะไรอ่ะต้มต้มแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ชิมก่อนชิมก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการออกแบบบ้านอ่านะฮะแต่ก่อนจะไปออกแบบบ้านออกแบบอะไรเนี่ยออกแบบไส้ก่อนนเนี้ยแป๊บนึงนะแป๊บร้อนมาก แป๊บนึงร้อนมาก อ่ะเล่าต่อ เล่าต่อเดี๋ยวค่อยกินขอบคุณครับเะแน่นอน ก็คืออย่างนี้ เหมือนกับเจ๊บอก ฉันก็เป็นคนสั่งให้เขาทำแบบนี้เอง เพราะแฟน เพราะว่าแฟนเขาจะกลับมาเขาชอบสไตล์เพราะเขาไปอยู่ไต้หวันเชอบสไตล์บ้านแบบจีนๆเขาก็เลยทำทำแล้ว เหมือนเหมือนเหมือนผู้รับเหมาเขาก็เจ้าแบบนี้จริงๆเหรอ เจ๊มาก็ได้ก็ได้ ก็ตามเจ๊สามเพราะเขาเป็นคนจ้างเนี่ย มันขาดไม่ได้อยู่แล้วพราแล้วอย่างปูนอ่ะมันขึ้นรูปไปเรียบร้อยแล้ว ครับ มันขึ้นรูปเป็นผนังเรียบร้อยแล้ว คือพอจะบอกได้ไหมว่ารูปแบบของบ้านที่เขาออกแบบมา มีความจีนจีนเนี่ย อืมันประมาณไหนพี่น้องเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆอีกไม่นาน เพราะตรงเนี้ย พอตนผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาล้วเราก็งงงกับสภาพบ้าน โอเคทำตามแบบที่บอก แต่เขาบอกเราอลไรนะเจ๊ มัน ผมว่านะ ก็คงจะเหมือนคลิปแรก ผม ขอ เลิกงานทั้งห้าโมงนะเจ๊ รอบติดไม่ต้องอ้าวแล้ว้าเสร็จท่านเหรอผม งานผมมีเป็นสิบไม่ต้อง ห่วงเดี๋ยวเร่งตั้งแต่เช้า ให้ สุดท้ายก็ทำเสร็จ ทำ เสร็จหมดเอาทีนี้ คนงานเขาก่อนจะกลับ เขาได้เตือนบางอย่างเจ๊เอาไว้ เออ เจ๊เป็นไปได้ พาสินแสมานะพาสินแสมาดูบ้านหน่อยผมไม่มั่นใจนะ ว่า บ้านเจ๊มันดูแปลก ด้วยความว่าเขาอยากได้บ้านแบบนี้ ใช่ ออกแบบเอง ใช่ เขาก็สร้างให้ ใช่ แต่ อืม สร้างเสร็จทิ้งท้ายว่า เป็นไปได้เจ๊ เอาสินแสมาดูบ้านหน่อยนะ ใช่เขาน่าจะรู้สึกแปลกๆแบบนั้น แต่ไม่รู้ว่าเขาเจอหรือเปล่าเพราะเขาเงียบตลอด แต่ดูคนนี้รู้สึกน่าเขาน่าจะมีความรู้ แล้วก็ใจน่าจะแข็งพอสมควร เหมือนเหมือนเหมือนเซฟลูกน้องด้วยแบบขอเลิกแค่ห้าโมงเย็น เสร็จปุ๊บเก็บข้อของกลับ จนบ้านหลังนั้นเสร็จ ครับอาทิตย์ ต่อไปผัว ก็ประกอบโปรยมาจากไต้หวันเรียบร้อยแล้วมีเงินเก็บมากพอที่จะเปิดโรงพิมพ์แลวเห็นบอกว่าทำโรงพิมพ์ผมรู้ว่าโรงพิมพ์ที่ไหนด้วยแต่ว่าโรงพิมพ์นี้ติดไปแล้วเพราะว่าเขาตายทั้งบ้านอืม มันเป็นโรงพิมพ์โรงพิมพ์กระดาษธรรมดาพวกถุงกระดาษธรรมดาสมัยก่อนจำาได้ใช่ไหมจะมีถุงกระดาษเอ่อที่เป็นลายตาลาของมนอ่ะอย่างงี้ยเขาจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวตัวบัสเล่าต่อไปว่า เนี่ย ก่อนที่ผัวจะกลับมาเนี่ย ตัวเมียเนี่ยคนที่เป็นเมียเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติ แต่ว่าช่วงาวันจะไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเย็นก็ต้องไปรับลูกสาวลูกชายลูกสาวที่โรงเรียนจากนั้นกว่าจะกลับก็กินข้าวนอกกว่าจะกลับมาถึงก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ขึ้นนอนขึ้นนอนขึ้นนอนจนวันหนึ่งผัวเขากลับมาผัวเขากลับมากลับมาแล้วก็ก็คือกลับมาอยู่บ้านอย่างเนี้ยบ้านบ้านที่เมียซื้อไว้ให้เนี่ยมือสองผัวก็ถูกใจใหญ่ก็เป็นผัวถูกใจใหญ่เลยหัวบ้านสวยมากเลย ครับ สไตล์จีนสวยมากเลย เขาก็มาอยู่ อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันปกติในครอบครัว แต่ตอนนี้คือผัวเขากลับมาแล้วเนี่ย คือแฟนก็เหมือนกับว่า ก็อยู่บ้าน เป็นแม่บ้านผัวก็เช้าไปทำงานไปส่งลูกที่โรงเรียนถูกไหมอ่าจากนั้นช่วงเย็นตัวตัวภรรยา ก็ไป รับลูกมา แล้ว กลับบ้าน เพราะว่าไม่ต้องกินข้าวนอกบ้านแล้วเพราะแฟนอยู่ที่นี่ใช่ไหมจากนั้นอ่ะก็ช่วงเย็นอ่ะมันช่วงเย็นอ่ะ ประมาณห้าหกโมงเขาก็เข้าไปทำครัว พื่อจะเตรียมอาหารเอาไว้ให้ลูกแล้วก็ไว้ให้ให้ให้สามีเพื่อกลับมาช่วงช่วงเย็นถูกไหมขณะที่ชอบกำลังทำกับข้าวอยู่ลูกของเขาสองคนจู่ๆร้องโวยวายแล้วก็วิ่งสองทั้งสองคนวิ่งขึ้นชั้นสองแล้วก็พูดแม่เขาเข้าใจว่าเล่นกันว่าพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเออ แต่เสียงไม่เหมือนกลววไงเด็กอ่ะเหมือนเล่นเหมือนเล่นกัน ก็วิ่งขึ้นไปแล้วปิดประตูเพราะห้องน้ำตั้งเลยแม่บอกโอ้ยปิดเลยดังขนาดนั้น จากนั้นเขาก็เดินคือทำเสร็จแล้วของราวที่โต๊ะเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นไปเพื่อเรียกเพื่อเรียกลูกอาจจะไปเอาลูกลงมากินข้าวมากินข้าวแล้วนะลูกอะไรประมาณนี้พอเปิดประตูเข้าไปในห้อง ก็เห็นว่าเด็กสองคนอยู่ใต้ผ้านวมแบบเอาผ้านวมคลุมคุมโปคลุมเล่นกันอยู่สองคนในในผ้าเม่บอก เล่นอะไรกันลูกเดินเข้าไปกระชากตกใจเด็กสองคนอยู่บนบนเตียงไม่ใช่ลูกเขาเอาใครอะขนลุกเลยเนี่ยเป็นเด็กผมกระเซิงกระเซิงเด็กผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จะมีพวกอ่าเสื้อผ้านี่ ขาดลุยเลยวกาตัวเลอะโคนเลอะเลยเต็มหมดเลย ที่สำคัญ สองคนหันมามองเหมือนแว่พอจะมาเปิดร้าบมาแว่ แม่บอกแว่ แต่ไม่ มีลูกตาดำไม่มีเป็นลูกตาดำเป็นตัวขาวเออลูกตาขาวเลย แม่ตกใจผมก็ร้องไห้ว่าพวกบนี้กูออก จาก ห้อง ไป ลูกโผล่มาจากห้องเก็บของอยู่ข้างข้าเออแม่หนูอยู่นี่อันนี้ลูกมานี่พอมาพอลงไปข้างล่างปุ๊บลงไปข้างล่างแล้วก็ไปนั่งกันอยู่ตรงตรงโซฟาเออ เวลา ประมาณหกโมงกว่ากับทุ่มหนึ่ง จู่ๆเขาเห็นเป็นเงาลางๆบางอย่างผ่านหน้าเลยจากประตูบ้านเขามาผ่านหน้าเลย เป็นทางเลยปุ๊บปุ๊บเขาบอกว่าเขากะไม่ได้ว่ามีทั้งคนใส่ชุดสีแดงสีดำสีขาวตึงทั้งแปะทั้งเด็กทั้งคนแก่ มันผ่านไปช่วงช่วงไป จนไม่ไหว จนผัวเขากลับมา แต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรให้ผัวฟังว่าอ้าวยังไม่กินข้าวกินปลาเหรออาหารที่อยู่บนโต๊ะผัวเขาก็นั่งกิน พอกินผู้ขายทิ้งเลย บอกอีของบูดหรือเปล่าเนี่ยทำทำไมไม่รู้ ไม่ไม่รู้เลยว่าว่าว่าของเสียไม่เสียเออแฟนบอกเพิ่งไปซื้อตลาดที่ตลาดตอนเย็นนี่ก่อนจะไปทานกับข้าวเฮ้ยอาหารเสียหมดเลย อาการเหมือนแบบ อืมใช่เหมือนสุมไพรสีผ่านแล้วเขาได้ไปด้วยอืมอืมครับฟังกีดไปนะเขาไปหมดอืมรสชาติมันจะออกเปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวฝาดไปเลยงั้นอ่ะ คือเขาก็เก็บอาการ จนวันหนึ่งผัวเขาจับสังเกตได้ว่า มันผิดปกติ เมียกับลูกสีหน้าเปลี่ยนไป จากที่เคยเล่นกันต่างคนต่างเนี่ยทั้งลูกลูกทั้งสองคนแล้วก็เมียด้วยแล้วผัวเขากลับมาช่วงเย็นทุกวันเริ่มไม่เตรียมอาหารแล้วแต่ลูกกับเมียเยอยู่บนห้องอุ้ยไปหมกอยู่บนห้องแสดงว่าการใช้ชีวิตภายในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่กระทบการใช้ชีวิตเขาสามคนแล้ว เราหัวเขากลับมาเขาขึ้นไปถามมันเป็นอะไรแล้วกับข้าวไม่กินเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อมา ไปหากินข้างนอกได้ไหม อ่านล้นจะน่าบอกเอาไม่เป็นไรเขาก็ไปกินข้าวนอกปกติ วันรุ่งขึ้นเนี่ยหัวเขาไปทำงาน เออเขาก็โทรตัวตัวภรรยาอยู่บ้านเขาก็โทรเรียกญาติเข้ามาเรื่องแปลกๆมาดูให้หน่อย พอญาติเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับว่า มาดูพอเห็นตัวบ้านปุ๊บเห็นอะไรปุ๊บบอกอุ้ยทำไมทำบ้านอย่างนี้ เออ คือตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวผู้หญิงนั่นนะเขาบอกว่าทำไมอ่ะ มันผิดตรงไหนอ่ะ ฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้ไอ้เรื่องผมจู้ผมจู้อะไรบ้าบอนั่นอ่ะบ้านอยู่ก็คืออยู่อาศัยเรื่อสายไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ฉันอยากรู้ที่ที่ฉันเจอรู้ของเจอมันคืออะไร ครับ คือญาติคนมันไม่เชื่อญาติเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เอางี้ก็ไปหาพระหาเจ้าแล้วกัน สุดท้ายอีกวันหนึ่งฉันปกติแหละแต่ว่าช่วงเย็นจะไม่ลงมา จะทำกินข้าวจะกินช่วงสามสี่ทุ่ม ราะช่วงสามสิ่ทุ่มน่าจะไม่เจออไปไปมามา เหมือนกับว่าท็อปคือญาติอะให้ไปหาพระ แต่ไม่ไปไปหาหมอดูแปลกไหมทำไมถึงไปหาหมอดู เพื่ออะไรครับอยากจะน่าจะไปดูว่าดวงตกหรือเปล่าไม่เชื่อเรื่องการดูห่วงจุ้ยไม่เชื่อเรื่องให้สินแสมาดูบ้านมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ไปหาพระ หาหมอดูประมาณว่าเอ๊ะทำไมเราดวงตกพร้อมลูกหรือเปล่าประมาณนี้ไงโดยบัสพูดมาแบบประมาณนี้นะคือตัวเราเองเราก็ไม่เข้าใจว่า เออ สงสัยแบบวีเลยทำไมไปหาดูทำไมวะขนาดเขาเป็นคนไม่เชื่อเลยไม่ต้องไปหามาดู เพราะอาจจะคิดว่าตอนนั้นเขาดวงตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ปะแล้วก็ก็คงงั้นมั้งตอนแรกก็ฟังไปก็เริ่มแบบเริ่มไฟตอนแรกฟังไปแล้วเริ่มเกลียดฟังละแต่พอฟังมีอย่างสกิดใจผมก็นั่งฟังต่อเขาบอกว่าหมอดูให้บางอย่างมาด้วย เป็นยันท่าเป็นยันสีขาวแล้วก็เขียนด้วยปากกาสีสีดำ แต่อักขระอ่านไม่ออก ไม่ใช่อักขระไม่ใช่ภาษาของ ไม่ใช่ภาษาบาลี แต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ยึกยืยึกยืบอกให้เราแปะที่หน้าบ้านเขาก็ทำตาม พอเรายินตรงนี้ปุ๊บเราก็นั่งเราฟังต่อละอ่ะต่อได้ปะวันยันอะไรวะกูก็ไม่รู้ว่ะ แต่เห็นเขาเล่ามาแบบนี้นะเป็นยันบางอย่าง เป็นยันขาวสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็เขียนด้วยหมึก ตามด้วยหมึกสีดำอักขระแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้ จะบอกฮินดูก็ไม่น่าใช่เพราะอ่านไม่ออกไงแปะเอาไว้หน้าบ้าน แทนที่จะหายแต่หนักขึ้น อืม พอแปะปุ๊บ ทีเนี้ย จากที่เห็นช่วงเย็น ตั้งแต่พอพอพอตะวันตกนะ ถึงตีห้าเลย จะไม่ลงมาข้างล่างถึงตีห้าเลย อืม จะมีผ่านตลอดเวลาโดนตลอด ใช่ แล้วจนแล้วจนรอดคือตัวของ ตัวของสามีเห็นว่าผิดปกติแล้วผิดปกติตรงไหนก็คือ มีอยู่วันหนึ่งเขากลับมาเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยโทรตามตามญาติของแฟนนะให้มาดูครับลักษณะคือเหมือนกับช่วงเย็นะพอกลับมากลับห้องกับข้าวก็ไปทำที่ไม่ได้แต่ตัวเองนอนอยู่นอนอยู่กับลูกบนเตียงเด็กสองคนหลับตัวเองนอนตะแคงเอามือเอามือเอามือแตะเข้าลูกถ้าปิดไฟอยู่พอผัวเปิดไฟแล้วเดินเข้าไปดูนอนตาค้างตาแข็งอารมณ์เหมือนโดนบางอย่างแฝงหรือเปล่าหรือหรือช็อกกับอะไรบางอย่าง เขาก็เลยปลุกเขาปลุกปลุกปลุกปลุกไม่ยอมตื่นเขาก็เลยโทรเรียกย่าแหละมาพอมาปุ๊บตัวย่ามาเขามาขยับขยับเนี้ยเธอเธอเธอเธอเธอนิ่งอารมณ์แบบแข็งอ่ะตัวนิ่งอ่ะแต่ตาค้างนะเขาก็เหมือนกับว่าการทำใจคอพี่ละเหมือนกับว่าไปเอาอะไรมาหรือเปล่าก็เลยรีบหาทั่วบ้านจนไปเจอหน้าบ้านอะไรอ่ะยันที่ที่ยันที่เอาให้มาไงยันที่หมอดูให้มาไงยันที่หมอดูให้มา ดึงขึ้นไปดึงกระชากดึงลงมาแล้วก็พับพับพับพับพับแล้วก็มาเก็บไว้ตรงหัว อ่าตู้ตู้ตู้โชว์ด้านบนที่อยู่ชั้นล่างตอนแรกนะปุ๊บทีนี้จู่ๆญาติไอตัวญาติที่ที่กำลังเอานี่อยู่ปุ๊บเนี่ยจู่ๆเมียลุกขึ้นมาหัวก็วิ่งตามลงมาไม่เป็นไรเธอเธอเอาอะไรออก เหมือนว่าเหมือนตัวผู้หญิงอะที่เป็นที่ภรรยาเขาเนี่ยบอกด่าญาติว่า เหมือนเขารู้รู้ได้ยังไงว่าลงไปกระชากแกนออกจู่ๆก็เหมือนกับผู้หญิงอ่ะเอามือจิบใจแล้วก็ เก็บแล้วก็เดินขึ้นห้อง สู้ไอที่หัวเตียง จากนั้นก็ไปนอนต่อมลูกพอเริ่มแปลกใจก็เลยโทรหาหลวงพ่อ หลวงพ่อเขาบอกว่าทำตามวิธีที่เขาบอก จริงมันชี่กิจของสงฆ์ผมยุ่งไม่ได้ แต่พอเขาทำเระทำให้ได้ เขาบอกให้ไปหา ถ้าใครนั้นมีต้นมะยม ไปเด็ดมาสักเก้าก้านแล้วก็ไปหาขันน้ำมาตักน้ำใหม่มา แล้วก็จบขึ้นหน้าผาไปทางทิศตะวันออก จากนั้นก็ให้ท่องตามเขาใช้มะกุฎพระพุทธเจ้าท่องเจริจกระพมพรมไที่เตียงที่เขานอนอยู่แหละสักพักได้สติ พอหันมา เอ้า มากันตอนไหนเนี่ยอากับกิทยาตะกี้นี่หายไปเลย เปลี่ยนเลย เปลี่ยนทันที หายไปเลยเออเธอน่ะนะเป็นอะไร ไม่นีก็เห็นลูกฉันลูกฉันตอนก็ลูกลูกนอนอยู่ตอนเย็นไงก็ขึ้นมานอนลูกก็นอนลูกไงปะหลับก็เผลอหลับไปเนี่ย ก็เธอก็มาปลุกเนี่ย เฮ้ยตะกี้นี่เพิ่งจะเดินลงไปด่าเอง แต่เด็กอะอยู่บนเตียง ก็เลยเริ่มงงกันมาตอนนี้คือสับสนละ เรื่องมันอะไรเป็นอะไรแน่ เฮ้ยคือจังหวะตอนที่เขาลุกจากเตียงมาดึง เออเหมือนฟิลมันไม่ใช่เขา ไม่ใช่เขาเออไม่ใช่เขาที่แต่แต่ที่แปลกใจคือถ้ามันไม่ใช่เขามันเป็นวิญญาณหรือเป็นการแฝงแล้วมันไปดึงยันอ่ะพี่หยกมันได้หรอวะเว้นซะแต่ว่าไอ้ยันใบนั้นมันไม่ใช่อะไร มันไม่ใช่ยันโทรคิดว่ามันน่าจะใช่ยันน่าจะเป็นแบบอื่นตัวใบเบิกทางอะไรยากเออเป๊ะเลยแต่ยิงไปยังเล่าไปถึงตอนนั้นไงพูดเป๊ะเลยจะบอกว่าเคนีโกโดน อีกเคโก้ก็โดนแบบนี้ เดี๋ยวอีโก้มาแล้วนี่ปุ๊นะพอ พอที่ปุ๊พอเขายาเรายัดระบเตียง ใช่ไหมคือตัวแฟนเขาก็ไม่ยุ่งไม่แตะจะมาแต่แฟนก็เรื่องแปลกใจเช้าไปนิมนต์พระมาพระมาแล้วก็มากับพระลูกวัดห้าหกลูกมายืนมายืนมายืนมองอยู่หน้าบ้านครับ แต่ไม่เข้าบ้านนะอ่าโยม ตามสินแสแตโยม ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะโยมนะครับ อ่ะเดี๋ยวนะโดนย้ำสองรอบสองรอบแล้วนะไม่ใช่กิจของสงฆ์โยม เหมือนพระเองก็กลัวเหมือนท่านเหมือนท่านมองอยู่หน้าพระท่านเห็นอะไรบางอย่างแล้วขณะที่ตัวผัวเขาเขาไปเชิญพระมาเองใช่ไหมแต่ตัวเมียเนี่ยตอนนั้นไม่อยู่ออกไปส่งลูกที่โรงเรียนนั่นแหละช่วงเช้ายังไม่กลับมาเหมือนหัวเขายืนกับพระอยู่ด้านหน้าแล้วก็มองขึ้นมาม่านอารมณ์เหมือนมีคนเนี่ยเปิดปิดเล่นมือดมีใจขึ้นหน่อยุณหลังมา ใช่ แล้วเขาเห็นเป็นหัวหัวเด็กมืนจะโงกมอง เออมองตรงหน้าต่างอย่างเงี้ยมองไปขึ้นหน้าเออมองขึ้นหน้า สองคนแต่ไม่รู้ แต่คนนั้นนะปู้เจ็บเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเคยเห็นสองยรบอกว่าปาะทานสินแสถโยม อันนี้ไม่ใช่เสียงส่งแล้ว อ่ามันต้องมันต้องมีการปรับอะไรเกี่ยวกับบ้านหน่อยแล้วผมว่านะมีปรับัไม่ได้แล้วถึงจะบอกผมรู้สึกเพราะว่ามันต้านไปแล้วอผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย บ้านหลังนี้ดูไม่ใช่บ้านอ่ะบ้านบ้านหที่เก็บผีนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสรุปก่อนเดี๋ยวจะคนลุกเรื่องนี้กำลังคิดเลยอ่ะเพราะตอนนี้ ตอนเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าท่านให้บางอย่างไม่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตามตามอารมณ์ตัวเองส่วนมากมันจะออกมาไม่ต่างไปกับสามอาวัดหรือพระโรงศพพอจะได้ปุ๊บพระยื่นบางอย่างให้อ่ะเอาไปติดหน้าบ้านกันเอาไว้ก่อนเป็นยันสีเหลืองแผ่นใหญ่ แต่พอก้าวออกมา มันคือเป็นยันเท้า ที่องค์ที่คู่กับองค์ท้าวเวทที่เป็นองค์เขียวอะองค์ที่ดยู่พญานะพญาปูเรนพญาปูเรนปะเนอ่า ที่เป็นองค์คู่กับท่านแต่ดุกว่า ที่เขาใช้ในการสวดอัญยักษ์เอาไปแจก ขนาดรี้ว่าแรง ๆ แล้วนะ เอาไปแปะหน้าบ้าน ตอนเย็นแต่แฟนไม่รู้คือตัวภรรยากลับมาไม่เดินไม่มองเพราะเอาเอายันขาวลงมาแล้วไงพอขึ้นไปนอนข้างบนใช่ไหม เหมือนเดิมอากาศภรรยาเดิม เย็นไม่ลงมาทำกับข้าวพอผัวกลับมาผัวเริ่มแปลกแล้ว ก็เลยขึ้นไปด้วยกัน่เหนื่อยก็ไม่กินกันนะเดี๋ยวนอนด้วยกันตอานที่เขารักลูกรักเมียก็นอนอย่างนี้กลางดึก กลางดึกนะ จู่ๆเหมือนเขาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างเฮ้ยไม่ใช่พยาปุริโทษทีพยาปุริศาสตร์เออพยาปุริศาสตร์เออนั่นแหละเขาบอกเขาได้กลิ่นบางอย่างไปกลิ่นเันอะไรเหม็นมากเขาเลยตามกลิ่นมาลงมาชั้นล่างเขาเปิดไฟชั้นล่างลงมา แล้วเขาเห็นว่าเหมือนมันมีแสงอยู่หน้าประตูเขาเลยเดินไปแล้วตกเป็นประตูไม้ไงประตูไม้แบบสองสองบานปิด อ่ะ ซึ่งตอนแรกมันทำตอนแรกเป็นประตูกระจกแบบนี้ด้านล่างแต่ทำแบบไอ้นี่เหมือนเดี๋ยวบอกให้ว่าทำตัวบ้านแบบไหนเปิดประตูไปปุ๊บตกต่อหน้าเลยผับ อะไรอ่ะจันทเขาเวทไหมไม่ด้วยไม่เลยถึงขั้นไหมเลยนะไม่ในที่นี้เท่าที่พี่โน้ตดูมันเหมือนมีการหยิบไปเผาหรือตกมันตกลงมาต่อหน้าเลยน่าจะจากตัวที่แปะไม่มีใครเผาแต่ตกลงมาตอนเปิดมาแล้ว ยันตกหันหน้าเลยแล้วสรับไหมแล้วอ่ะแล้วคือสภาพไหมมาแล้วไหมแล้วด้วยนั่นหมายความว่ายันใบนี้ชำรุดสิมันจะไหมได้ยังไงไม่รู้สิ มัน มันมันชำรุดตั้งแต่ตอนที่แปะไปแล้ว หรืออาจจะก่อนแปะไม่ทราบผมไม่รู้เป็นยันปกติเขาบอกเป็นยันปกติยันใหม่ๆเลยแปะแล้วน่าจะมีบางอย่างมาสัมผัสหรือทำให้ยันอ่ะรับไม่ไหวจนไหมยันตรงนั้นไหมตรงนั้นเลยแรงมากไหมนะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะแต่ไม่ได้มีการแบบมีไฟไหมมาแต่หมายว่า หล่นลงมาแล้ว มันอยู่ในลักษณะไหมไปแล้ว และที่สำคัญเขาเงยหน้ามองเขาเห็นว่ายันยันทาเวทที่ที่ที่ที่พระให้มาให้ พราก็หยิบขึ้นมาสะบัดสะบัดเฮ้ยใครเผาวะแต่ในบ้านมันปิดล้วนสมิธหรือไม่มีใครเข้ามาเขาเงยหน้ามอง ยันที่ญาติดึงออกสีสีขาวครับ ขึ้นมาแปะที่เดิมได้ยังไง กลับมาอยู่ที่เดิม ทั้งนั้นที่เมียเขานอนกอดเมียอยู่ข้างบนบ้านบนห้องเพราะเมียเขาไม่ได้ลงมา ตั้งแต่เย็นตัวนั้น กลับมาได้ยังไง แล้วเขาก็ที่สุดแล้วว่าเขาเดินกลับขึ้นไปแล้วเขาเปิดหัวเตียง ยันนั้นไม่มีอยู่บนหัวเตียงตอนที่ ตอนแ้วอีกวันก่อนเมื่อเมื่อหรือวันก่อนที่แฟนเขาเอามาใส่เขาไม่ไหวละไปเลยไปตามสินแสมาตามสินแสมาปุ๊บวันนั้นน่ะสินแสก็ไม่เข้าบ้านเขาไปยืนมองหน้าบ้าน แล้วเขาก็หันกลับไป ผมเพิ่งจะรู้จากปัดวันนั้นมันก็ ผมก็ฟังมันเล่านะลุ้นตาย รู้ละ หน้าบ้านอ่ะ เคยเห็นซอยที่เป็นตัวทีโดยสมบูรณ์ไหมตัวทีโดยสมบูรณ์แบบมันก็คือสามแท่งมันก็สามแท่งแต่ปั๊บ คือทางไม่ผ่านนะตกทีบนตันเลยนะคือไปไหนไม่ได้เลยอ่ะพูดเดี๋ยวนะพี่โนตว่าความหมายคือ คุณผู้ชมผู้ฟัง ผมก็ไม่เคยเห็นนะอืม ทีโดยสมบูรณ์ในที่เนี้ย โดยปกติแล้วหมายความ ว่าเมื่อเป็นสามแพร่งอย่างเนี้ยนะฮะ ทางนี้ต้องไปที่ไหนที่หนึ่งทางนี้ต้องไปที่ไหนที่หนึ่งพี่โนนก็บอกว่า มันเป็นที แบบที่ตรงนี้ตัน ซ้ายขวาตรงนี้ตัน บ้านอยู่ระหว่างกลางเลย ระหว่างกลางระหว่างกลางตัวไอเลยแหละไอก่อนทีอ่ะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรนะหยกรับช่วงต่อทีหยกเยี่ยวเชี่ยวอ่าก็คือตันตันอย่างนี้แล้วก็คือพูดง่ายๆบ้านอ่ะอยู่ตรงทางตรงทากถูกไหมทูกคือมันรับแรงประทะตรงๆนะถูกก็คือมันไปไม่ได้มันต้องตรงอย่างเดียวใช่ คือวิญญาณที่มาจากด้านข้างหรืออะไรก็แต่ไปไม่ได้ ใช่เท่ากับว่าสินแสเขายืนอยู่หน้าบ้านแก้ไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าเลยนะย้ายออกเถอะถ้าไม่อย่างนั้นไม่เกินสามวันนะ เป็นไรจากที่เขาอย่างที่เขาพูดจริงๆช่วงเมียกับลูก เมียกับลูกเนี่ย ตอนเย็นแล้วแฟนเขาอยู่ที่โรงโรงงงานใช่ไหมเขาโทรคุยกันว่าเดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอก ตามเขาถามไม่สบายใจเพราะตั้งแต่ชิ้นแต่มาคือนะไปโอเคงั้นเธอพาไปรับลูกเสร็จแล้วพาลูกไปรอ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันไปแถวย่านนั้นแหละเดี๋ยวเขาตามไป ขณะที่เขาขับรถเก่งไปกับลูกสาวครับไปจนถึงแยกแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาเทียบข้างเขาไม่ใส่ใจอะไรเขาก็มอง ขณะที่รถกำลังปล่อยปล่อยเวเอร์ปล่อยปล่อยเลนอยู่ปล่อยเลนอยู่คือเขาก็จอดอยู่เฉยใช่ไหมจะอยจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันเนี้ย พุ่งออกไปเลยถ้าพุ่งออกไปธรรมดาปกติต้องชนถูกไหมถูกแต่มอเตอร์ไซค์คันเนี้ยพุ่งผ่านรถทุกคันไม่ชนด้วยพุ่งทะลุผ่านรถทุกคันไปหมดเลย เนี้ยไม่ไ่้ให้มอใช้ธรรมดานั่นแหละเมียเขาบอกเริ่มเห็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเมียเขาเริ่มเขาเริ่มไม่ใจคอไปอยู่แล้วทำไมเขาถึงเเริ่มเห็นผีเริ่มเห็นผีเริ่มเห็นผีอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาน่าจะเห็นถ้าอยู่บ้านแล้วครั้งแรกอย่างที่บอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ย ถ้าเห็นครั้งนึงแล้วก็จะเห็นตลอดไป ถ้าคุณรับได้นะก็ก็ก็คือโอเคอ่าอะไรประมาณนี้แล้วแต่ดี แล้วทีนี้ปุ๊บ พอปไฟเขียวปุ๊บแฟน ก็รีบเหยียบออกจากไฟแดงไปแล้วร้านอยู่ข้างหน้า แล้วก็โทรเหมับว่าพอร้านถึงหน้าปุ๊บใช่ไหมจอดแล้วก็โทรตู้โทรตู้ไปตู้สาธารณะตู้สถานะบอกแฟนให้รีบมาครับ พอไปปุ๊บก็กินข้าวแบบลูกทั้งลูกทั้งเมียก็กินข้าวแบบ ไม่พูดไม่จากันเลย คือจิตเตียแล้วจิตเจียแล้วขากลับหัวจะขับไม่ยอมไม่ขับอยากขับเองนะครับเองจู่ๆก็อยากขับเองพอขับเองปุ๊บขากลับขณะที่ขับไปแฟนก็เคลิ้มกำลังจะนอน ตัวเจ็บก็กำลังเคลิ้มกำลังจะนอน จู่ๆเหมือนเมียเขาอะหักหลบอะไรบางอย่าง ซึ่งข้างหน้าจริงไม่มีอะไรแล้วก็ลงทางเมียต้องเห็นอะไรบางอย่างและเส้นทางตรงนั้นสมัยก่อนมันเป็นท้องร่องด้านข้าง อ่า พุ่งลงไป เสาที่เขาทนมันเป็นเสาไฟฟ้าที่มันเป็นเสาคู่ครับที่มันมีหม้อไฟอยู่ข้างบนน่นี่ออกไหมอ่าเหมือนขาคนนะอ่า พุ่งเข้าไปเนี่ย แล้วด้านัดกลางขากลางไปขารถขาดกลางเลยหูร้องก็คือจะจะกินมาทางด้านคนขับมากกว่าอตัวตัวภรรยา ลูกสาวที่อยู่ข้างหลัง ลูกชายแค่อยู่ตรงกลางที่ไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้เจ็ดรอดคนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือว่านี่คือนี่คือสาวถูกไหมแล้วตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้อ่าเป็นสาวคู่งั้นก็คือรถมันต้องแหกใช่อย่างนี้เข้าอย่างนั้นเลยโอ้เขาอย่างนั้นเลย แต่ว่ามันกินเข้าไปทางคนขับอ่าและลูกชายก็อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นคนชนกลางอ่าเด็กชอบเกาะคนชนกลางอยู่แล้ว ก็อัดเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปแล้วก็ลูกสาวอยู่ด้านหลังคืออัด ด้านที่ยู่สุดก็คือด้านคนขับยู่เข้าไป คือบอกของแม่เนี่ยทับกับลูกลูกสาวด้านหลัง แล้วก็ใช่แล้วก็ตัวตัวลูกชายอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าขาดที่ขาดที่ส่วนตัวแฟนอ่ะ ก็เหมือนกับรถมันฉีกไปแล้ว ตัวกระเด็นออกนอกรถไปก็รอดครับก็บาดเจ็บบ้างอะไรบ้าง จากนั้นพ่อเสียลูกเสียเมียไปแล้ว ก็อยู่ที่บ้านก็เลยไปบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะก็เนี่ยแหละกูรู้เรื่องนี้มาเนี่ย จากเจ็บเขาแล้วจบเจ็บเขาตาเขาตายจริงจริงเขาทุ่งตายไปเดืนอยไปเดินของตัวเองอันเนี้ยนะมึงจำเคสของเวทป้าได้ไหม ก็นึกเคสเวสป้าเลยวะเฮ้ยเวสป้าตรงนี้เหรอจำได้เพราะแต่วนนั้นเราไปไม่ทันวันนั้นคือมีวอมาจากอ่ามาจากสุวิทย์กรุงเทพวันนั้นตอนนั้นเขาไปอยู่ อ่ามีวอมาจากสุวิทย์กรุงเทพแต่วันนั้นเราตอนเย็นเราไปไม่ทันไงเพราะว่ามันอยู่ไกลจากเราเพราะว่าเราทำงานที่พระประแดงแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในย่านนั้นที่ใกล้เคียงกับที่เพื่อนเราอยู่ที่ฟังบอกเราอันนี้เคสของเจ็ดนะเขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นแต่เขาเป็นคนเดียวที่เห็นคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครเห็นเหมือนเขา ยังไงวะ เอองานนั้นลืมถามว่าเวต้า งานเวต้าวันนั้นน่ะ คนตายผู้ตายเป็นไง ก็นั่นแหละเจ็บกูพูดถึงเฮ้ยจริงเหรออย่าบอกนะไอ้รูปภาพที่มึงถ่ายให้กูดูอ่ะเวต้างานนั้นน่าเจ็บเหรอ ผมจำภาพนั้นได้ จำได้ว่า จำได้ว่าเหตุการณ์นั้นนะปกติเวลาเวลาออกเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีคนมาถ่ายถูกไหมใช่ใช่แล้วก็จะกลับมาไว้ที่หน่วยแล้วก็มาดู วันนั้นจำได้ว่า ผมอะได้เห็นภาพนั้นแล้ว เป็นเวสป้าสีอะไรเป็นรถแวนสีสีออกบอลทอง อ่าลดลดลักษณะก็คือบิดเกี้ยวแหละลักษณะคนก็ต้อง ใช้คำว่าเป็นเศษเนื้อกระจายในขนถนนนะนะโีแสดงว่าต้องตัดแรงมากเลยพี่ไม่ได้อานตอนแรกก็คิดว่า แบบอหนกเลยถามเออเรื่องนั้นเรื่องราวเป็น ไง วะมันมีคน เหตุการณ์บอกว่า เขาเห็นนะเจ็บ เนี่ย ขับไปป้าใช่ไหมครับแล้วมีกระดาษอยู่หลังเพราะอ่าหลังอ่าท้ายอ่าหลังรถแล้วมันก็ว่าจู่มันมีคนเล่ร่อนเป็นผู้ชายอ่ะเหมือนเสื้อผ้าขาดเดินมายืนจ้องหน้าอยู่ข้างแต่เจ็บมันไม่สนใจครับ แล้วจังหวะที่เขา เข้า เกียร์เพราะเป็นเกียร์มือใช่ไหมเข้าเกียร์ไฟเขียวพอดีจู่ๆคนเล่นคนนั้นอ่ะจู่ๆจับคันเร่งแล้วบิดก็คือเดินมาจับคันเร่งจับคันเร่งแล้วก็บิดคือยืนยืนมองตั้งนานแล้วก่อนไฟเขียวอีกครับ คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นคนนึงอ่าแต่ตอนนั้นบนถนนมีรถเยอะแยะมากเขาบอกว่าพอบิดตรงนั้นเป็นสามแยก ครับ ใช่ไหมเขาอยู่ตรงตัวทีพอดีอ่าแล้วไปสามแยกอะคือเท่ากับสามแยกอีกด้านหนึ่งเนี่ยเลนซ้ายจะวิ่งได้ตลอดถรถใหญ่กยวิ่งได้หมดครับ แล้วเขาบิดเหมือนกับว่าไอ้ไอ้คนเล่นร่อนนั่นอ่ะเขาเห็นว่า ไฟเขียวแล้ว แต่คุณเล่นรอดยืนมองหน้านานๆแต่แปลกใจว่าทำไมเจ็บไม่เห็นเป็นคนนั้นหรอไม่หันไปมองเขาเขาไม่สงสัยไงว่าไปคนยืนต้องหน้าเขาทำไมคนเล่นรอดเหมือนเสื้อผ้าขาดผู้ชายเขาบอกว่าตอนที่ไฟเขียวปุ๊บจังหวะเห็นเจ็กอ่ะเขาบิดเกียร์แล้วเนี่ยคนเล่นรอดอ่ะหยิบมือขึ้นมาจับที่คันเร่งแล้วบิดล้อลอยอ่ะยูเจ็ดเราปล่อยคาแล้วล้อลอย แล้วตัวเองแล้วแถไปด้านหน้ารถพ่วงผ่านมาล้อหลังเหยียบก็ตัวระเบิดเลย พวกกลางลำตัว เข้าใจว่าตัวระเบิดใช่ไหมเข้าใจ พอเหยียบพวกกลางแล้วปุ๊บแสดงว่าครบอืมเข้ากาเข้ากาแเออนั้นพอรถเบรกก็คือลากล่างไปแล้วไงแต่เคสนั้นผมไปไม่ทันเพราะนั้นผมไม่ได้เก็บไม่ทันเพื่อช่วงเย็นไงมันอยู่ไกลจากผมไงปาไปถึงทุกโต๊ะเก็บไปหมดแล้ว แต่จำได้อิ่มเอมอมเวนนะ ก็เลยบอกตกลงก็คือใช่ตายทั้งบ้าน เฮ้ย แล้วบ้านหลังนั้นอยู่ป่ะ ยังอยู่ ก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปนี่ถ้าบอกถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจริงๆจะต้องรู้แน่นอนเลยว่า จะไปกินสูนอาหารกันช่วงเย็นเฮียลิมอ่าเฮียที่หน่วยเฮียลิมเขาจะชวนไปกินกัน แล้วบ้านหลังเนี้ยั้านอยู่ในซอยเดียวกันด้วยก็เลยอ่ะเอาเดีเอาเดี๋ยวชิครัวครัวนึงก็แล้วกันแถวนั้นในย่านนั้น ก็ไปนั่งกินกัน เสร็จปุ๊บข่าวมาแบบเนี้ยอย่าเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวไปแวะไปซอยนี้หน่อยใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ไอ้แว่นมันจะไปดูบ้านบ้านไหนวะบ้านที่เจ็บที่ว่าตายกะกลางสามแยกบอกอ๋อหลังนั้นเหรอจะดูทำไมปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องจอดเนี่ยแค่ขับผ่านๆคือไม่ต้องจอดลงไปดูอ่าใช่ไหม ขับเข้าไปปุ๊บเห็นไกลๆแล้วนะเฮ้ย่นบ้านเหรอนึกถึงนะ พอถึงพอคือบ้านมันจะอยู่ตรงตรงตรงตรงช่วงตรงช่วงตรงกับทางพอดีถูกไหมเราเห็นไกลๆแล้วสับไฟหน้าสับเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นตอนแรกคิดว่าหัวกะโหลก บ้านเป็นยังไง รู้ป่าววีไม่รู้พี่ ประตูด้านหน้านะ นึกถึงเก่งจีนอ่ะ มันจะประตูประตูบานเหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็โค้งข้างบน อ่าเหมือนอะไรอ๋อก็เหมือนปากของเมนดิ บางคนบอกคงซุยเออ แล้วพอมองทั้งสองปุ๊บ้านนี้เป็นบ้านตัวเดียวอ๋อใช่เดี๋ยวนะปากของเมนที่ผมเคยเห็นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ฮวงซุยเหมือนที่เป็นฮวงซุยคนจีนที่คนไปจีนทำอ่าอ่าก็จะผ่านแผลใช่ใช่หันขึ้นเหมือนกันแต่เนี่ยคือถ้ามีปากกากระดาษไม่อยากวาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็มันนี้ปุ๊บนะแล้วก็โค้งนะดูแต่ดูภาพตามนะชั้นสองนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นระเบียงชั้นสองใช่ไหมอ่าแต่ชั้นสองเราจะเป็นห้องนอนยาวแบบสองห้องต่อครับกระจกซ้ายกระจกขวาจะเหมือนตาคนอ่า หลังคาเป็นจั่วเดียวเหมือนหมวกมองไกลๆเหมือนอะไรคนอ้าปากลักษณะการรับพลังลบและจุดนั้นอ่ะเป็นทางแล้วมันเป็นทางสามแห้่งพอดีมันก็ยานอนก็แปะไปได้เข้าไปหลีับเข้าผนังรับเข้าคือ มันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบ้านแล้วนะ สำหรับเรื่องเนี้ย สักผมวิญญาณลยนะ้ผมคิดว่ามันเป็นถึงขนาดเรื่องของโลเคชั่นบ้านเลยนะทั้งทั้งจุดตำแหน่งที่ตั้งของบ้านทั้งวิธีการสร้างบ้านโดยไม่ดูหวงจุ้ย ผมคิดว่าเรก่องหัวกะโหลกอะองค์ประกอบทั้งหมดมันกลายเป็นโักะโหลกใส่หมวกเออโักะโหลกใส่หมวกเหมือนเป้าตาเป็นโักะโหลกกรมแต่อันที่อ้าปากมันเหมือนจมูกเบ้าจมูกเบ้าปากถูกต้อง เจ้าของเก่ามาดูบ้านเขาตกใจเลยซื้อต่อไปทำไมทำบ้านแบบนี้ตอนแรกเขาทำบ้านไว้ดีอยู่แล้วเพราะเคยเขาบอกเจ้าของบ้านเก่าก็เคยเจอ แต่ว่าเขาไม่ทำทุกอย่าง กันทางกันทางให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระจงมาเจอหน้าบ้านเขามีแปะมาแล้ว เพื่อจากสามแยกให้เป็นสี่แยก ถูกไหมจะได้ไม่ต้องโดนบ้านเอาออก ที่สิ่งอย่างเอาออกหมดด้วยความว่าไม่เอื้อใช่แล้วตอนผ่านประตูหน้าบ้านผมมองเข้าไปตัวบ้านนะโอยประตูชัดเลยว่า จากที่ผนังด้านล่างที่เป็นกระจกแบบเนี้ยทำเป็นผนังทึบสองข้างเลย แล้วก็เป็นช่องเป็นประตูที่บอกอ่ะประตูไม้แบบแบบเปิดเข้าออกบานแล้วมันมีหญ้าขึ้นอ่าปลูกยางปลูกหญ้าปล้นไม้ขึ้นตามรั้วที่เหมือนมันช่วยดีนี่แหละอืมก็พอรู้เห็นคำตอบก็กเข้าใจแหละ